ตอนนี้เรามาถึงประเทศมาเลเซียนะคะ ประเทศมาเลเซียอยู่ทางตอนใต้เนี่ยติดประเทศเราทางใต้เนี่ยนะคะ ก็ออกจากปรดังเบซา จากสุงไหงโกลกอะไรก็จะไปเจอมาเลเลยนะคะ หลายคนก็อาจจะเคยขับรถต่อไปถึงมาเลนะคะ หรือมีขึ้นแท็กซี่จากหัดใหญ่เนี่ยก็ไปถึงตรงนั้นนะคะ แล้วก็หลายคนก็แอบสังเกตว่า เอ๊ะทำไมบางทีคนมาเลเนี่ยมาซื้อแผ่นดีวีดีแผ่น VCD บ้านเราหรืออะไรต่างๆ เอ๊ะแล้วแล้วระบบสื่อเขาเป็นอย่างไรอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจ แต่หลายคนก็ก็มองว่า เอ๊ะ ช่วงหลังๆ เนี่ยทำไมคนไทยเนี่ยไปดูงานในมาเลยเยอะ บางทีก็ไปดูงานเกี่ยวกับระบบการสื่อสารของมาเลยด้วยนะคะแล้วก็เราก็จะได้รับข่าวมากมายเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนประเทศ ด้วยการใช้สื่อใหม่ในการพัฒนาประเทศของประเทศมาเลเซีย อย่างเช่น ยุคดรมหาเดมมฮัมหมัดเนี่ย ก็ได้มีการ จับมือกับบิลเกตนะในการที่จะสร้างมาเลยให้เป็น เป็นแลนด์มาร์กในเรื่องของการใช้สื่อใหม่ เพื่อการพัฒนาเลยนะฮะตอนนั้นถ้าเราได้ยินก็จะเป็นแบบประมาณถ้าเป็นภาษาปากิจเนี่ยนะฮะก็เป็นการสร้างมัลติมีเดียซูเปอร์คอริดอร์นั่นก็คือเป็นอาณาจักรของสื่อเลย และมาลายูที่ปลายด้ามขวานของประเทศไทยเนี่ยตรงนั้นที่เป็นที่ตั้งของมาเลเนี่ยตรงนั้นจะเป็น เป็นอาณาจักรของการใช้สื่อใหม่เพื่อการพัฒนานึกภาพดูนะคะ แต่โครงการก็ยังไปได้ในระดับหนึ่งไม่ถึงกับสำเร็จอยากโดดเด่น เพราะว่าหมดยุคของดรมหาเดมามัดซะก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเราคงจะเห็นว่ามาเลเซียอาจจะกระเดเจริญแบบก้าวกระโดดไปเลยนะคะทีนี้เรามาดูภาพรวมก่อนว่า ณปัจจุบันนี้สื่อของมาเลเขาเป็นยังไงนะสื่อของมาเลโดยภาพรวมเนี่ยเราก็ อาจจะเริ่มสงสัยอีกแล้วว่าตกลงคนมาเลมีคนเนี่ยนะมีประชากรเท่าไหร่ก็ประชากรเขาก็ประมาณ 30 ล้านคน ใน 30 ล้านคนเนี่ยก็จะเป็นคน 3 สัญชาติหลักๆ ก็คือเป็นคนมาลายู แล้วก็คนอ่าคนอ่าจีนนะฮะเขาเรียกว่าจีนมาเลแล้วก็คนอินเดียมาเลนะคะกก็จะเป็น3 3ภาษาหลัก เพราะนั้นภาษาที่ใช้ในการถ่ายทอด เรื่องราวของภาครัฐเรื่องราวของหน่วยงานต่างๆ ถ่ายทอดในเรื่องของระบบการเรียนการอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็น 3 ภาษานะครับเป็นภาษาอังกฤษนะคะภาษามาเลยแล้วก็ภาษาจีนอาจจะรวมภาษาทมิน หรือว่าภาษาสำหรับคนอินเดียในมาเลไปด้วยนะคะเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเราไปประเทศมาเลเซียเนี่ยเราก็จะพบเลยว่า สื่อของเขาเยอะมากนะที่ฉันเคยไปอยู่ที่มาเลมา 1 ปีเนี่ย สิ่งที่ติดใจมากเลยในยุคนั้นเนี่ยเมื่อประมาณ 10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกเช้าเนี่ยจะมีหนังสือพิมพ์ที่มีคุณภาพมากเลยเป็นภาษาอังกฤษนะฮะอยู่ในตระกูลของ New Straits Times เนี่ยนะการการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐ หรือจากหน่วยงานต่างๆไปถึงประชาชนเนี่ย เป็นไปได้อย่างน่าเชื่อถือ เป็นไปได้อย่างทั่วถึง เป็นไปได้อย่างชัดเจนมากๆ เลยนะคะ เพราะนั้นมาเลเนี่ยก็จะมีหนังสือพิมพ์รายวันมากกว่า 30 ฉบับนะคะ แล้วก็เป็นหนังสือพิมพ์คุณภาพ แล้วถามว่าคนมาเลมีมีอิสระในการที่จะเป็นเจ้าของสื่อสามารถที่จะตั้งหนังสือพิมพ์เองได้ไหมได้ค่ะ แต่ว่าเขาก็มีพรบควบคุมนะคะเราเรียกว่าพรบสื่อสารการตลาด แล้วก็มัลติมีเดียนะคะ ก็คือว่า เออคุณจะผลิตคุณจะตั้งสำนักตั้งสำนักพิมพ์ขึ้นมาเนี่ยทำได้ แต่ต้องต่อใบอนุญาตทุกปีนะต้องต่อใบอนุญาตทุกปี เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องที่ที่เรียกว่าเปิดกว้างนะคะ ในขณะที่ในเรื่องของโทรทัศน์ดาวเทียมหรือว่าการให้บริการเคเบิลทีวีต่างๆเนี่ยก็มีเพียงหนึ่งรายนะคะ เป็น1รายแต่ว่าใน1รายนั้นก็สามารถที่จะกระจายออกเป็นร้อยช่องนะกก็ถือว่าสามารถเข้าถึงได้เลยทีเดียวนะคะ เพราะนั้นโดยภาพรวมแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเนื่องด้วยรัฐบาล ตั้งแต่ยุคดรมหาเดมอมัดเนี่ยได้เปิดทางในเรื่องของสื่อสื่อออนไลน์นะคะก็จะพบว่าสื่ออินเทอร์เน็ตนั้นเป็นสื่อที่สำคัญของการพัฒนาประเทศมาเลยนะคะ คนมาเลยเนี่ยเข้าถึงเน็ตเกือบ 70%นะะสูงมากเลยนะคะใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยสามารถต่อเน็ตได้ตลอดเวลาเกือบ 80%นะคะเพราะนั้นเราจะเห็นว่าการก้าวการพัฒนาของมาเลยแบบก้าวกระโดดนั้น เป็นส่วนหนึ่งเลยที่เกิดจากอิทธิพลของการใช้สื่อออนไลน์ หรือการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าท่าทีของการพัฒนาของมาเลยด้วยกระบวนการการใช้สื่อนั้น จะเป็นอย่างไรี่ฉันบอกได้เลยว่าเป็นเชิงบวกแน่นอน เราน่าจะเรียนรู้บางอย่างจากประเทศนี้ค่ะว่าเขาใช้สื่ออย่างไรที่ทำให้ประเทศของเขาพัฒนาค่ะ Malaysia is a multi-ethnic country of 31 million people. Malaysia is a constitutional monarchy, with a prime minister holding executive power. There are two state-owned TV networks and 34 radio channels. Malaysia has one satellite television provider and one cable TV provider. Between them, they offer hundreds of television channels. There are more than 30 different daily newspapers. They publish in a variety of languages, English, Malay, Chinese, and Tamil. Anyone can own a printing company in Malaysia. However, individuals or businesses intending to run a business like this, they need to get a printing permit, okay? And this printing permit does not simply come just like that, okay? They have certain rules and regulation that they need to adhere to, for example, the Printing Act, okay? Uh, they are also governed by the Multim Communications and Multimedia Act. So this is more towards um, content that you publish online. Newspapers must renew their license annually and the Printing Presses and Publication Act governs all media. The Communications and Multimedia Act regulates online media. The Home Affairs Ministry governs all media licenses. Because of the high level of regulation and censorship, the internet has become a major platform for free discussion with many internet-based news portals and blogs having high readership. The online media caught the public imaginations uh, in 1999 after the sacking of the Deputy Prime Minister Anwar Ibrahim, as well as the introduction of the Multimedia Super Corridor and the guarantee by the, the then Prime Minister's Mahathir of no censorship on internet. Internet penetration is 68% and smartphone ownership is 78%. 59% of the population are active social media users. WhatsApp is the preferred messaging or chat app. The government does also block some content uh, related to news portals, okay, when they bring news which are, which are deemed to be, um, you know, uh, how for the police, poses security threats, okay, to uh, national security uh, that bring slanders, that bring lies to the government. So yes, the government does uh, censor internet content, even though in the uh, MSC Multimedia Super Corridor Bill of Guarantees, there is actually a provision we say that the government guarantees no censorship. Okay, so things are going against how it was planned to be. The intention of the government to provide uncensored internet access to the nation is a gesture that Malaysia recognizes the importance of the free exchange of information. However, in practice, there are still roadblocks to complete online freedom. Although for print media, the opportunity for private enterprise expresses that Malaysia has already established positive values for journalism.